รายวิชาอาเซียนศึกษา ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน อาเซียนจำเป็นต้องเร่งรัดการรวมกลุ่มภายใน หรือเร่งรัดจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์และแนวโน้มการทำข้อตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีมากขึ้นทำให้อาเซียนต้องเร่งแสดงบทบาทการรวมกลุ่มด้วยความมั่นคงมากขึ้นกว่าแต่ก่อน และปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระแสการแข่งขันทางการค้าและการแข่งขันเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยตรง ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีแนวโน้มจะถ่ายโอนไปสู่ประเทศเศรษฐกิจใหม่ เช่น จีน อินเดียและรัสเซียเป็นต้น การรวมกลุ่มของเศรษฐกิจของอาเซียน จะเป็นปัจจัยสำคัญช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก เนื่องจากส่งเสริมให้เกิดการเปิดเสรีการเคลื่อนย้าย ปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกที่ลึกซึ้ง และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการค้าสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน รวมถึงความร่วมมือในด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน เพื่อลดอุปสรรคทางด้านการค้า การลงทุนให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานการครองชีพ และความกินดีอยู่ดีของประชาชนภายในประเทศ และลดช่องว่างระหว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้น้อยลง ในการประชุมสุดยอดอาเซียน อาเซียนซัมมิตครั้งที่ 8 เมื่อ4พฤศจิกายน พุทธศักราช 2545 ณกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ที่เห็นชอบให้อาเซียน กำหนดทิศทาง ได้มีการดำเนินงานที่แน่ชัดเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนได้แก่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน และจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีสำหรับการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้กำหนดให้สำเร็จ ภายในปีพุทธศักราช 2558 หรือคริสตศักราช 2015 เป้าหมายสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 4 ด้าน คือ 1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน Single Market and Production Base เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ ลงทุน แรงงานฝีมือ เงินทุน อย่างเสรี ซึ่งการดำเนินการส่วนนี้เป็นการดำเนินตามพันธกรณีที่ได้ตกลง และดำเนินการมากันอยู่แล้ว 2. สร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ High Competitive Economic Region โดยให้ความสำคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่ช่วยการรวมกลุ่ม เช่น นโยบายการแข่งขัน นโยบายภาษี ทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ร่วมกันดำเนินการโดยแลกเปลี่ยนข้อมูล ฝึกอบรมบุคลากรร่วมกัน 3. สร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ Equitable Economic Development สนับสนุนการพัฒนา SME สร้างขีดความสามารถผ่านโครงการที่มีอยู่แล้ว 4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก Fully integrate into global economy เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนกับนอกภูมิภาค เช่น ทำ f t a กรอกความร่วมมือ จากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน พุทธศักราช 2547 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย สามารถหาข้อสรุปในสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรการร่วมที่จะใช้กับการรวมกลุ่มสินค้าและบริการได้แก่ การเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน และการส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ดังนี้ 1. การค้าสินค้า โดยจะเร่งลดภาษีสินค้าใน priority sectors ได้แก่ เกษตร ประมง ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาสุขภาพเป็น 0%เร็วขึ้นจากกรอบ ASTA เดิม 3 ปี คือ จากปีคริสตศักราช 2010 เป็นปีคริสตศักราช 2007 สำหรับสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ และปีคริสตศักราช 2015 เป็นคริสตศักราช 2012 สำหรับประเทศ CLMV โดยได้กำหนดเพดานสำหรับสินค้าทั้งหมด ใน priority sectors ไม่ต้องการเร่งลดภาษี negative risk ไว้ที่15% 2. การค้าบริการ โดยจะเร่งเปิดเสรีสาขาบริการใน priority sector ได้แก่ สาขาสุขภาพ e อาเซียน ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ ภายในปีคริสตศักราช2010 ทั้งนี้ให้ใช้อาเซียน X ฟอร์มูลาได้ 3. การลงทุน โดยจะเร่งเปิดการลงทุนในรายการสงวน Sensitive List ภายในปีคริสตศักราช 2010 สำหรับอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ปีคริสตศักราช 2013 สำหรับเวียดนาม และปีคริสตศักราช 2015 สำหรับกัมพูชา ลาว และพมา่า ทั้งนี้ให้ใช้อาเซียน X ฟอร์มูลาได้ และส่งเสริมการผลิตในอาเซียน โดยการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนฟรีเทรดโซนเพื่อส่งเสริมการซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตในอาเซียน outsourcing และดำเนินมาตรการร่วมเพื่อดึงดูด FDI 4. การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ คือ กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรมาตรฐาน Standard and Conformance การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง และ Logistics Service สำหรับการขนส่ง การอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในอาเซียน และการเคลื่อนย้ายของนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพ และแรงงานฝีมือ 5. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน และความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มรายสาขาของอาเซียน 11 สาขา กำหนดมาตรการร่วม ซึ่งข้าวเกี่ยวกับทุกสาขาเช่นเดียวกับในกรอบความตกลง และมาตรการเฉพาะสำหรับการรวมกลุ่มแต่ละสาขานั้นๆ โดยรวมอยู่ในแผนการรวมกลุ่ม Roadmap นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2547 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียน Framework Agreement for the Integration of the Priority Sectors และรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ได้ลงนามในพิธีสารว่าด้วยการรวมกลุ่มรายสาขาของอาเซียน 11 ฉบับอาเซียน Sectoral Integration Protocol ในวันที่ 29 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2547 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10 ที่เวียงจันทร์ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2547 ทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 ทุกประเทศย้ำความสำคัญของการดำเนินการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปีพุทธศักราช 2563 หรือคริสตศักราช 2020 ซึ่งพนักท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดการรวมตัวของอาเซียนให้เร็วขึ้น โดยอาจให้สำเร็จภายในปีพุทธศักราช 2555 หรือคริสตศักราช 2012 และได้เสนอแนวทางต่างๆ เพื่อช่วยเร่งรัดการรวมตัว เช่น การใช้วิธีการ2 x แผนงานภายใต้การรวมกลุ่ม 12 สาขาสำคัญของอาเซียนประกอบด้วย 1. การเร่งขจัดภาษีสินค้าใน 9 สาขาหลัก 2. การขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี 3. การปรับปรุงว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานที่เป็นสากลและอำนวยความสะดวก 4. ค่าบริการ 5. การลงทุน 6. การอำนวยความสะดวกด้านพิธีการด่านศุลกากร 7. การพัฒนามาตรฐานและความสามารถของผลิตภัณฑ์ 8. การเคลื่อนย้ายของนักธุรกิจผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบวิชาชีพ แรงงานฝีมือ และผู้มีความสามารถพิเศษ 9. การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางภายในอาเซียน